ัวข้อต่อมานะครับเราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของการเข้าใช้งาน Google Drive กันนะครับ ซึ่งสิ่งแรกที่เราต้องมีในการเข้าใช้ Google Drive นะครับ นั่นก็คือบัญชี Google นะครับ ซึ่งจะเป็นบัญชี Gmail หรือว่าบัญชีที่ได้จากทางโรงเรียนหรือว่าหน่วยงานทางการศึกษาออกให้นะครับ ซึ่งเมื่อเรามีบัญชีเรียบร้อยแล้วนะครับ เราก็สามารถที่จะเข้าไป ที่เว็บไซต์ d i google com ได้เลยนะครับ หรือว่าเราจะ เข้าผ่านหน้าเว็บ Google ก็ได้เช่นกันนะครับ อันดับแรกนะครับเราก็เข้าไปที่เว็บไซต์ Google นะครับ google.com นะครับจากนั้นเราก็คลิกลงชื่อเข้าสู่ระบบนะครับทำการป้อนที่อยู่อีเมล จะเป็นอีเมลของ Gmail หรือว่าเป็นอีเมลที่ได้จากทางหน่วยงานออกให้ก็ได้นะครับ ถ้าเราป้อนที่อยู่อีเมลถูกต้องนะครับ ก็จะเข้ามาในส่วนของหน้ากำหนดรหัสผ่านนะครับ เสร็จแล้วก็กดถัดไปได้เลย ตอนนี้เราก็เข้ามาในส่วนของบัญชี Google เรียบร้อยแล้วนะครับ ซึ่ง ทางด้านมุมบนขวานะครับ ก็จะมีในส่วนของเมนู Gmail นะครับ ซึ่งเราสามารถเข้าไปที่ Gmail ได้ หรือเราจะเข้าไปค้นรูปในส่วนของแอปต่างๆนะครับ ของ Google ก็จะอยู่ที่ปุ่ม9จุดตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็กดปุ่มแอป Google เข้าไปอ่าก็จะมีแอป มาให้เราเลือกใช้ หลายแอปด้วยกันเลยนะครับ ซึ่งนอกจากที่แสดงอยู่ด้านบนตรงนี้แล้วนะครับ ก็ยังมีในส่วนของอื่นๆที่เราสามารถที่จะกดเข้าไปดูได้นะครับ ในที่นี้เราจะเข้าไปในส่วนของ Google Drive นะครับ เราก็เลือกเป็นไดนะครับอ่าสัญลักษณ์ไดอยู่ตรงนี้ แล้วก็คลิกเข้าไป อ่า นี่ก็จะเป็นในส่วนของหน้าต่างของ Google Drive นะครับ อืม เดี๋ยวในส่วนของการแนะนำหน้าต่างนะครับ เราก็จะมาเรียนกันในหัวข้อต่อไปนะครับ ว่าแต่ละส่วนเนี้ยมีอะไรบ้างแล้วก็แต่ละส่วนทำงานอย่างไรนะครับ อ่า ในกรณีที่ เราใช้งานได้เรียบร้อยแล้วนะครับ อ่านี่สำคัญเลยนะครับสำหรับที่เวลาเราไปใช้อ่า Google Drive ในเครื่องอื่นนะครับ หลังจากใช้เรียบร้อยแล้ว เราจำเป็นต้องออกจากระบบด้วยนะครับ ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะค้างไว้นะครับ คนอื่นเข้ามาใช้ต่ออ่าก็จะเป็นบัญชีของเราค้างไว้อยู่นะครับ ก็ให้เรากดที่อ่าบัญชี Google ของเราตรงนี้ จากนั้นก็ให้คลิกออกจากระบบ อันนี้แนะนำทุกครั้งนะครับเวลาเราใช้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ถ้าไม่ใช่เครื่องของเราเองนะครับ แนะนำให้ออกจากระบบให้เรียบร้อยก่อนนะครับ ก่อนที่จะปิดเว็บเบราว์เซอร์นะครับ